ีเตอร์ปาร์เกอร์เดาเดาเดาเดาวู้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหโคตรเอาคุณผู้ชมโคตรเอาบอกเลย8,160คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะจูวันนี้เรานำทุนมา5,000นะครับผมคุณผู้ชม5,000แต่กับการซื้อฟีเจอร์นะครับเด็ดละ 20โอ้โห1,500อือหือ เบ็ดละยี่สิบพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวปาัดูเบ็ดทั้งสิบเท่าไหร่สองพันสองร้อยห้าสิบนะ ถ้าเบ็ดห้าสิบเท่าไหร่สามพันเจ็ดโอ้โห เกินงบ เกินงบ งั้นลดมา เบ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดร้อยเอ้ยน้อยไป งั้นเอาสักเบ็ด อืมสองพันสองร้อยห้าสิบกันมาเบ็ดสามสิบนี่แหละ หรือเปล่า ดีไหมเฮ้ยมันแพงไปว่ะคุณผู้ชม เอาสักเบ็ดยี่สิบแล้วกัน หรือสี่สิบวะ เอาสี่สิบกันเลยดูดูสี่สิบเท่าไหร่วะ สามพันโอ้โหเกินงบเกินงบ เราต้องไปดูปรับเด็ดสักยี่สิบนี่แหละ ผมว่ายี่สิบเนี่ย โอเคสุดแล้วนะ กับงบห้าพันนะพันห้าเนี่ย เออไปมาดูกันว่าสเก็ตเตอร์จะเข้าไหมวะจะไม่ใช่เข้าไหมวะเดี๋ยวมันเข้าอยู่แล้วสิ เออ ว่าสเก็ตเตอร์จะเข้าโบนัสไหมใช่เออมันที่เป็นสิบรอบที่คูณแปดคุณผู้ชม ไปครับผมมารอบแรกมาก็บูดครับบูด 2เอ้ยคูณ8มา 240 สวยงามครับลายเด้งก็เอ้ยสวยงามคูณ16 576 โอ้โหไปต่อ ครับเบ็ด 20 ยาวไหลไหลไหลมาครับ รอบแรกเกือบพืนทุนนะครับผมพันห้านะเราซื้อมา เออครับผม มาที่ 1,136วู้ฮู้รางวัลเมกะมาแล้วครับผมทีเดียวเชียว จุดแจมครับผม ไม่พูดเยอะครับ ไปครับ 1136ซื้อฟีเจอร์แตกอย่างดีครับ เกมนี้บอกเลยว่าคูณอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจกอีกไหมเนี่ยโอ้อีกสิบปีดสปีดเลยไหมเนี่ยไม่มาคุณผู้ชม ยังไม่มานะ ยังไม่มาแต่เราอยู่ในสเก็ตเตอร์อยู่นะปั่นอีกสี่ไม้อีกสี่ไม้คุณผู้ชมเข้าไหมเข้าให้หน่อยเธอโอ้โห จะขาดทุนไม่ได้นะจังหวะนี้ เฮ้ย โอ้โหเออนึกว่าจะขาดทุนไหมเนี่ยโอ้ยสงสัยจะเจ๊งกระบงรอบนี้คุณผู้ชม โอ้ยเจ็บเจ็บไหมอีกสี่แปดไหลต่อ เออ ไม่ไหลอ่ะคุณผู้ชม ที่หลามได้มาหนึ่งสองสี่แปดนะทั้งหมดก็ขาดทุนไปสามร้อยนะไปต่อ ไปต่อซื้อต่อเลยครับผมอ่ะซื้อเรื่อยๆ เกมนี้มันแตกดีมากๆนะ เกมใหม่ของค่ายพีจีนะผม Wise Bounty Showdown เออ Showdown เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห จะเจ๊งไม่ได้นะ คุณผู้ชม มันยังไม่มา แต่ว่ามันต้องแตกนะเราซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันแตก นี่ไงล่ะ แปดสิบมาแล้ว เออหุอง 6A 320วายเต็มแผงไหม อืม วายสองตัวแต่ไม่ไหลอ่ะเสียดายให้มาเสียร้อยครับเสียร้อย เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย อือหือมาแปดสิบแล้วก็เงียบไป อีกสองฟีสปิน โอ้ย โอ้ย หนักกว่าเดิมอีกรอบนี้ โอ้ยขาดทุนไปหนึ่งพันนะครับ What What the fuck What the fuck โอ้โห โอ้ย ไป จะหมดตัวแล้ว จะหมดตัวแล้ว เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากัตเตอร์ห้าตัวหมุนสิบสี่รอบ เอาว่ะ รอบนี้ต้องเอาทุนคืนแล้วบวกทุนแปดขึ้นมา นี่แหละสกตเตอร์ห้าไม้เลยครับผม ไปครับ มา สสิบี่ไม้มันจะไม่ได้แล้วไงวะมันแปดเฮ้ย เอเด้งมาครับผมสวยงามไปเด้งต่อเีเต็มแผงโอ้โหเต็มหน้าจอเลย เออเฮหองไปต่อไหลอีกสวยครับผมหกสสิบี่แล้วห้าพันห้าพันห้าพันโอ้พีเตอร์มาเต้นเลยเนี่โอ้โหพีเตอร์ปาร์เกอร์เดาเดาเดาเดาวู้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โห โคตรเอาคุณผู้ชมโคตรเอาบอกเลย8,160กูคืนเลยครับผม บวกยับยับเป็นไงบอกแล้ว แบบบอกแล้วบอกแล้ว แตกจริงแจกจริงค่ายพีจีนะครับผมเล่นตามที่หลานได้ลิงก์ข้างล่างนะเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ใดๆทั้งสิ้นเออ ถ้าอยากแตกเว็บตรงแตกหนักๆแบบนี้ ตามพี่หลามมาข้างล่างได้เลยครับผมแตกกันยับยับเอ้ยไปต่อแตกอีกอือหือจะได้วายไม่ไหนต่อยังยังยังโอ้โหแตกหนัก แตกยังอยู่ในฟิกเป็นอยู่นะอีก6ไม้เลยนะคุณผู้ชมอยู่ใน6ไม้เลยนะบวกมาเป็นหมื่นแล้วนะ เออบวกมาเป็นหมื่นแล้วครับผมโอ้โหอีก3ไม้ไหลอีกลูกไหลอีกครับผมเฮ้ยคาร์บอยมันมาว่ะไอหนุ่มคาร์บอย เฮ้ยเฮ้ยเอาละครับผมพักไลฟ์มาเลยกันทีเดียวเชียวเตอร์ดเตอร์เตอร์ดห้าพันหกร้อย ัผม8,600ครับผม บวกขึ้นมายับยับจังหวะนี้ โอ้โหไปต่อดีรออะไรล่ะ เออจนกว่าจะได้สองสามหมื่นเลยเอ้ามาดูสิมันจะไปได้ขนาดไหนเชียวสเก็ตเตอร์สามไม้หมุนฟรีสิบรอบไปครับผมควรแปดมา มาวันนี้เราได้กำไรแล้วนะกำไรแล้วนะ เรานำมาห้าพันขึ้นมาอีกห้าพันครับผมเออ บวกขึ้นมาห้าพันยับยับไป ไหลไหลไหลไิสองโอ้โห ถ้ามันคูณถึง 500เนี่กูแทบช็อกเลยนะบอกเลย แตกแบบยับยับเบอร์เบอโอ้ โอ้ โอ้ขาดเอข้างหน้า ตัวเดียวคุณผู้ชมยังได้ไหลต่อกับวายด้วยเสียดายรอบนี้เหมือนจะมีกลิ่นตุ่นิดนึง แต่ไม่เป็นไรครับผม เรามากับคุณหนาหนาเออ คุณหนาหนาครับผมเอ้ยสองไม้สุดท้ายแล้วนะเว้ย ไม้สุดท้ายแล้วนะเว้ย โอ้ เจ็บครับรอบนี้เจ็บแน่นอนครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมทุนหนาครับ 440 440 ไปต่อเลยครับ กดให้ดูเลยเนี่ย เอ้ยแคตเตอร์ห้าตัวนี้อะไรเมื่อกี้ มาไหม ไม่ลุ้นแหละไม่อยากลุ้นแหละ โอ้สิบรอบครับ มามา จังหวะนี้ ไอ้หนุ่มคาวบอย เอ้ย หรือจะเป็นนายอำเภอสาวจะเข้าไหม เอ้ยเคเข้ามา 96 A ไหมโอ้โหเสียดาย A ข้างหน้านะ ไม่มานะ มันไม่ติดกันเอมาเต็มเลยไม่มาเอแถวหน้าอีกแล้วผมเสียดาย เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหน้องปินเยี่ยวเหนียวก็ยังไม่มานะคุณผู้ชมอ้าวเคมาอย่างนี้รอวันเอเข้าสวยครับ เออ ไหลไปเเข้าต่อสายสองสวยครับ โอ้ หมดตัวไหลขาดหมวกคาร์บอยนะเฮ้ยถ้าหมวกคาร์บอยมานี้ ได้เต็มแผงเลยนะแล้วรอบสุดท้ายคุณผู้ชมทัดทัดทัด เออไปครับการ96ยังไล่ต่อได้ เคครับหมุนชจเล่า เออจบที่จบที่หกสี่ศูนย์ยังยังยังหม่หนีใจที่หลัง ไปต่อครับ กดจนกว่าจะได้แตกเยอะๆนะ เออ มาลุ้นกัน มาลุ้นกัน ไปซ้ายถ้ามันเข้ามันเข้าเยอะนะเกมนี้นะ เกมใหม่ของ Y Y Shadow Y Showdown เออ Y Bounty Showdown เอ้ย Y Shadow อะไรแล้วจะติดเล่นโ o ต้าทูมานะมูกก็ฟีซี่ชาเดอะไรเงี่ยเออที่หลังก็เล่นนะโนต้าทูนะเฮ้ยอืม เดี๋ยวเดี๋ยวที่หลังมีกลุ่มด้วยนะเฟซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจเข้ามาได้นะ มีกลุ่มมีแฟนเพจมีกลุ่มลับด้วยกลุ่มนำเล่น เออ เข้ามาคุยกันเข้ามาเล่นด้วยกันได้อ้าวแตกขึ้นมาสี่หกก็ไปครับไปไปอีกสองไม้ที่หลังมีกลุ่มนะถ้าเข้าอยากเข้ามาคุยที่หลังได้นะตรงนี้ คุยเล่นๆคุยแบบมีโปรโมชั่นเด็ดๆด้วยนะ เออหรือว่าจะมารับเครดิตกับพี่หลานบอกว่ามาจากช่องพี่หลานทักสเปนเอ็กซ์ทูนะ มาเอาเครดิตไปที่หลังได้เลยครับผม ขอแค่เข้าไปกดไลค์แฟนเพจ กดติดตามใน YouTube ด้วยไปกันต่อไปกันต่อ เอามา กดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมผู้ชมใคร FC พี่หลามมาทักมาเอาเครดิตฟรีได้เลยนะในเพจนะ นี่ไงนี่ไง มันเป็นรู้สึกว่าจะเงียบๆนะเริ่มจะกลับมาที่เดิมแล้วท่านผู้ชมโอ้โห กดไปกดมาเหลือ6,000แล้วจากเป็น หมื่นไม่เป็นไร เรามาทำให้ดูว่ายังไงมันก็คูณเยอะ เกมใหม่นะ มันก็ต้องมีหน้ามีเสียเป็นธรรมดา แต่เราจะมาเอาอย่างเดียวรอบนี้เราจะมาเอาเคกับเอโอ้โหถ้ามันคูณเยอะนะโอ้โหจะได้วายถังตัวไม่คูณต่อ ผู้ชมโคตรเสียดายเลยอ่ะโอ้โหอะไรวันนี้รอบสุดท้าย เฮ้ย มันจะ ไปไป ดูสิกลับมาท่าเดิมนะคุณผู้ชม มา รอบนี้ต้องแตกหรอวะ ต้องเอาหรอวะรอบนี้ มาดูกันแตกสมวะไอ้อยังให้เสียชื่อ PG ค่ายใหม่นะเว้ย เกมใหม่ อ่า มาครับเล่ามาสวนจังหวะนี้ โอ้ยไม่มี A ตรงกลางแถวสามเสียดายครับห้าไม้สุดท้ายเอ้ย มันเงียบๆผิดปกติ เอ้ยคือมก็จะไม่แจกวะคอนี่นี่ เอ้ย เออ เอไหลมาแล้วครับเอมไหลมาแล้ว โอ้ย คูณที่สามสิบสองเส้นใหม่คูณยับยับนะ คูณไปเป็นร้อยเลยคุณผู้ชม ถ้ามันเข้านะ คูณห้าร้อยได้ถึงยังไม่เคยถึงห้าร้อยนะ แต่ถ้าถึงเมื่อไหร่นี่บอกเลยว่าปิดซอยเลี้ยงพระเลยคือเดียวเ e ียว e e n on our show called Explain That Grammar. We do a deep dive on our guest. Ooh. เอาละรอบนี้รอบสุดท้าย มา มาดูกันรอบสุดท้าย ได้หรือไม่ได้ พอแล้วนะรู้สึกว่ามันไหลคืนหมดแล้วไปดูเริ่มเริ่มจะเข้าเนื้อตัวเองนะมันเริ่มไหลคืนหมดนะ มาโอ้เบรกหน้า คูณแปดคูณสิบหกไหลต่อ ตกลงมา ปึ้ง โอ้โห มันสั่นทำไมว่าสั่นแล้วไม่ให้โอ้ยนี่มีเอ เคเข้าโอ้โหเล่าไหล วาย โอ้ยเดี๋ยวหกไม้ห้าไม้ เฮ้ย อย่าทำกับพี่หลามแบบนี้โอ้โอ้อีกสี่ไม้ พระ ไม่ไหลหรอ โอ้โหเงียบเงียบมากเลยคุณผู้ชม อืม รับรู้สึกว่าจะเจ็บหนักนะ เริ่มแล้วตอนนี้ตอนนี้เข้าเนื้อแล้วนะคุณผู้ชม ตอนนี้ถ้าเราปั่นอีกเข้าเนื้อเลยกลับมาที่เดิมเลยอะต้องปรับเบ็ดสามสิบแล้วซื้อเลยดีกว่ามาสองพันห้าลุ้นๆกันปรับเบ็ดแล้วนะห้าเลยนะรอบนี้เบ็ดสามสิบคุณผู้ชมมาจากเบ็ดยี่สิบเป็นเบ็ดสามสิบนะดูกันลุ้นๆกันยาวๆ เอ้ยคุณแปด สวยครับที่สิบหกมาแล้วเอาแล้ว ปรับเบ็ดมาแล้วไหลเลยไหมเนี่ยหลอกให้พี่หลังดีใจโถหลอกให้ดีใจหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเลือแปดไม้ไปต่อไปต่อไปต่อ มันต้องไหลสิวะ เอ้ย อย่างเงียบ็ปขนาดนี้ เข้าเนื้อแล้วนะเนี่ยแปดสิบหกโอ้โหเอ้าแปดทำไมวายเข้าสิบหกวยสามสิบสองไหลต่อ เออไปครับผมมีวายมีเอ สวยครับผมคลิปสี่แล้ว เอาร้อยแปดไอโอ้ย เออยังได้อยู่นะ ได้อยู่นะกลับกลับมาแล้วอุ้ยอกลับขึ้นมาแล้วครับผม กลับขึ้นมาแล้วครับผม บวกมาแปดพันแล้วนะตอนนี้ อ้าวอ้าวสเก็ตเตอร์ สเก็ตเตอร์ ไม่มา โอ้โหเคเด้งเฮ้ยยังมีวายไหลต่อ เฮ้ย เฮ้ยลุ้นลุ้นเอ้ย สเกตเตอร์ขอสเกตเตอร์สเกตเตอร์ตกลงมาตกลงมาให้หน่อยโอ้โหนี่โอ้ยเยี่ยงเหนียวนะกูสเกตเตอร์หน่อยคือเฮ้ยเฮ้ยสเกตเตอร์โอ้โหสเกตเตอร์เข้าจนได้มาไปต่อไปต่อโบอีกสิบไม้ไปสิวะเออโอ้โหขึ้นมา9ส0มแล้วนะมามาเอ้ยแปดร้อยคุณผู้ชมเออไปต่อ สามร้อยโอ้ย โอ้ยังได้ลุ้นครับยังไม่ลุ้นต่อ อุ้ยถลายนะมึงเยไม่อยากจะคิดเลย ถ้าคูณเป็นห้าร้อยอ่ะคูณห้าร้อยคุณผู้ชม ถ้าไปถึงนะ แตกเป็นหมื่นอ่ะ เออหนึ่งหมื่นคูณห้าร้อยไปเดียวโอ้โหไม่อยากจะคิดเลย ไปผมว่าแปดสิบสวยครับผมสี่ร้อยมาคูณ3าสิบสองโอ้โหเอ ไม่มาแถวหน้า จียดายหกไม้ เออ เออ ถ้าบวกรอบนี้ก็พอแล้วนะ ผมว่าผมจะพอแล้วแหละ เฮ้ยคูณแปดมาสวยครับร้อยแปดบาทเอ้ย ไม้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชม เอ้ย สวยครับ อือหือ เอาเรื่องนะ เอาเรื่องนะหมอที่มาเป็นหมื่นเลยนะ รอบนี้นะ บวกขึ้นมา 11,000นะคุณผู้ชม 11,200 เอาล่ะครับพอหอมปากหอมคอกันนำทุนมา 5,000 บวกมาบวกมาหมื่นกว่านะหมื่นสี่โอเคเจอกันใหม่ อยากได้ อยากดูอะไรทักบอกเลย บ๊ายบาย